าที่ศาลพ่อปู่อือลือนะครับ ผมที่จะมากราบสักการะบูชาองค์พ่อปู่อือลือก่อนนะครับ ผมก่อนที่ผมเนี่ยจะขึ้นถ้ำนาคานะครับ ็นอะไรมันคือบูชาก็ไหว้องค์พ่อปู่อือลือเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นถ้ำนาคากันนะฮะก็จะใช้เวลาน่าจะประมาณ 15 นาทีนะครับในการขับรถไปนะครับผมน่าจะไม่นานเนาะอันนี้เราถึงที่จอดรถแล้วนะครับ ของอสถานที่กรมอุทยานแห่งชาติภูลังกานะฮะตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปจุดที่เขาขึ้น ขึ้นถ้ำนาคากันนะครับ ขอบคุณมากนะครับ อันนี้ผมผ่านจุด คัดกรองเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะ อันนี้เราต้องซื้อตั๋วก่อนนะ คือทุกอย่างคือเราต้องจองทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจองในแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับ หน้ากากต้องใส่ให้พร้อมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอไกด์นะครับ เพื่อที่จะขึ้นเขาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีพี่ต่ายนะคะเป็นอาสาน้ำเที่ยวสวัสดีครับเดือนนะคะ น้ำใจที่จะมอบได้ครับได้ครับเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับถอดแว่นได้ครับครับขอบคุณครับอ๋อครับ อยู่ในเป้แล้วครับ ขอบคุณครับเริ่มเริ่มงงเริ่มงงนี่ยฮะเราได้ไกลแล้ว เดี๋ยววันนี้เราก็จะให้พี่เขาพาทัวร์มันไกลไหมครับผม โอ้โอเค ได้ขึ้นสักที จองยากมากใช่ครับ ถอดหน้ากากได้ใช่ไหมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะ ถ้าใครไม่มีก็มาซื้อตรงนี้ได้นะ มีขายให้ด้วย อ๋อ ขอตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับ พอมาถึงจุดนี้นะครับ เราก็ขอพรปู่ก่อนนะครับ ก่อนที่จะขึ้นข้างบนนะให้เราขึ้นได้ถึง แล้วก็ขึ้นได้อย่างปลอดภัยนะครับ เราขึ้นจนถึงกี่โมงนะครับ ผมถึงได้ลงมา อ๋อครับเราไม่พักบ่ยก็จะไม่นาน เขาจะมีจุดพักให้เราด้วยใช่ไหมฮะถุงมือนี่จำเป็นต้องใส่ไหมครับผมอ๋อครับอ๋อตรงนี้แหละครับอ๋อตรงนี้จะเป็นหินรูปเต่านะฮะนี่ตรงนี้เป็นหัวใช่ไหมครับอ๋อเราลอดมาแล้ว อ๋อ มี A ถึง L ใช่ไหมครับ อันนี้เราอยู่ที่จุด A หรืออีกไกลนี่นะฮะ อยู่ตรงจุด A นะฮะ ยังเหลืออีกไกล มีถึงจุด L นะฮะ คือสูงสุดเดี๋ยวนี้ดีเนาะเขามีบันไดให้เราด้วย เมื่อก่อนเขาไม่มีใช่ไหมครับอ๋อ ดีกลับไปจะไม่ต้องได้ลดน้ำหนัก ไปดีกว่าครับไม่เป็นไร พักนะคะใกเหนื่อยเหนื่อย ประเด็นคือไกด์เหนื่อย นี่คือจุด E นะ เหมือนกับจุดแรกมันเป็นวัดใจนะ ว่าใครจะไม่ถึงถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ตรงนั้นแหละ หน้าฝนมันจะสวยเนาะ นี่ยังว่าหน้าหนาวอากาศเย็นเดี๋ยวงเทศว่วไปไปที่หลวงพ่อปุณนี่ยัง ยังเลยชาเชิงเซาเอาเหรออนี้เลยได้นะไปดูอะไรลุงฟังนะไปดูอะไรหลวงพ่อปุณนี่วัดวายโยนะวัด่วัดใหญ่วัดเก่า วัดวัดโบราณนี่เลยพวกนี้เลยคนนี่ไปวันธรรมไ่ดา้ันดับหนึ่งเลยในบรรดาวัดใหม่ ที่ที่ ขอโชคลาภทีขอชแผงลอตเตอรี่มีเป็นร้อยอ่ะร้อยได้ไหมคะ จองได้ไหมลูกเนี่ยก็หมดปัญญาค่ะแม่ไปทำไปจองแล้วมันไม่เข้ามันไม่ได้มันเต็มหมดนะลูกทำยังไงอ่ะต้องตื่นเที่ยงคืนต้องตื่นเที่ยงคืนแต่นี่แม่พาเักท่องเที่ยวมาขึ้นเขานะนี่ไงพี่จะให้หนูเชิญดาวยังไงคะตรงนี้เขาเอาไว้ถ่ายรูปเหรอฮะ อ๋ออ๋นี่ไงที่เป็นที่เขาบอกว่าเป็นรูปลิงใช่ไหมหนุมาน อ๋อ นี่ไง เห็นรูปหน้าหนุมานเฮ้ยแต่ก็เหมือนจริงๆเนาะเฮ้ยตรงเฮอุ้ยเย็นเนาะ อืมมแดงมแดงเลยอ่ะมีพลังเลยอ่ะเอออยู่อยู่ตรงนี้คือเย็นอ่ะใช่ใช่เหมือนมากเลยานนีเหมือน อุ้ยตรงนี้เย็นจังเลยอ่ะพระพระอุโลเพิ่นเปิดทางนะคะ อ๋อเหรอแต่เมื่อก่อนอยู่ทางอ๋อ เพราะว่าเพิ่นอรหันต์ได้ก็เลยผักมา อ๋อ ทางเดินไงอ๋อตรงนี้มีทางเดินี้ะแค่หลงเกียวคนอ๋อค่แล้วที่ว่าเพิ่นมีเก่งเพิ่นมีวิชานะเพาเอาหินจะขยับได้สามเสียงที่สามค่ะอ๋อ ตรงนี้คือเสียนที่สามใช่ไหมครับ อ๋อ นี่ไง อ๋อ ครับจะตัวแสบโอ้ถอนหายใจด้วยอย่ามายุ่งกับฉัน อีก 100 เมตรถึงแล้ว เราถึงคิวแล้ว เดี๋ยวกำลังจะลงไป เราเตรียมตัวแล้วนะจ๊ะเตรียมที่ 36นะครับ เตรียมตัวที่หน้าถ้ำเลยนะครับสำหรับ นักท่องเที่ยวท่านใดที่เดินมาถึงแล้วนะครับ ให้นั่งรอที่น้นถ้้ได้เลยครับดื่มน้ำเย็นๆก่อน เดี๋ยวคอยให้เจ้าหน้าที่ามาััที่หน้าถ้ำด้วยนะครัอันนี้ก็จะเป็นกฎเนาะ มี 16 ข้อนะครับ ที่ควรปฏิบัติโไงครับอ้อ๋อ นี่ไง อันนี้เป็นจุดลงข้างล่าง ตรงนี้ก็จะเป็นลำตัวใช่ไหมครับ นี่ไงเขาห้ามจับ ที่มีเชือกจะห้ามสัมผัสอ๋อ ตรงที่มีเชือกห้ามจับนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดลำตัว สวยมาก เสียงเราเดินมาจากตรงนี้นะ จะเป็นด้านบนหัวใจนาคาใช่ไหมครับ นี่นะครับนี่เป็นหัวใจนาคานะครับ ซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับ ที่เราไหว้พระนาคปกเมื่อกี้นะครับผม นี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูเมืองลับแลใช่ไหมครับ เมืองบางบดอ่าก็จะอยู่ข้างใน เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างในครับอันนี้เราจะไปที่อ๋อเจดีย์ปูเสาไปเจดีย์ปูเสาแล้วก็ไปเจดีย์ปูวังอ๋อครับ แล้วค่อยไปที่ถ้ำปูวัง แล้วก็ไปเสียงที่หนึ่งอ๋อครับ แต่ที่นี่เขามีเขามีเดือนที่ปิดไหมฮะหรือว่าเขาเปิดตลอดกุมภามีนาค่ะอ๋อกุมภาับมีนาใช่ไหมที่เขาปิด คือเป็นอของอุทยานที่เขาปิดใช่ไหมครับอ๋อข้างบนจะเป็นสตลังกาค่ะจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะตรงนี้เหรอครับที่เป็นสะดืออ๋อสะดือสะดือภูลังกาใช่ไหมฮะใ อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะสะดือภูลังกาจะอยู่ข้างบนนี้นะนี่ไงนี่ลึกสามเมตรนะคะน้ำไม่เคยแห้งเลยโอ้ลึกสามเมตร น้ำไม่เคยแห้งก้าห้าสูงบางคนก็ไปเรื่องสะดือภูลังกาเห็นบอกว่ามีคนถ่ายลูกกูเพิ่นถ่าย ทวค่ะแต่ว่าเราจะไปที่เจดีย์เาก่อนนะคะอ๋อครับ อันนี้เป็นบันไดสวรรค์ใช่ไหมครับข้างบนจะเป็นเจดีย์หลวงปู่อ่าข้างบนจะเป็นเจดีหลวงปู่ว่างนะครับ อันนี้แต่ว่าออันนี้เราจะไปเจดีย์หลวงปู่เสาก่อนโอ้ดูวิวฮะ สุดยอด สุดยอดมาก อ๋อครับ ก็คือคนอที่ขับรถมาครับไอ้ถ้ามองขึ้นมาบนบนภูอะครับจะเห็นพระธาตุตรงนี้นะก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับ บันไดสวรรค์140ขั้นใช่ไหมฮะ 140คันโอ้ ฮะ พักเหนื่อยกับค่ะพักเหนื่อยพักเหนื่อย ไปเรื่อยๆนี่ราคาทางขึ้นสวรรค์ ทางขึ้นสวรรค์เป็นแบบนี้นะคะ ต้นขาตึงเลยรู้เรือ ดูฮะ อันนี้เราเสร็จแล้วนะ เราลงไปที่หัวที่หนึ่งใช่ไหมครับอ๋อถ้ำปู่วังก่อนนะฮะ แล้วก็ค่อยไปเสียงที่หนึ่ง โอเคถึงเวลาลงแล้วตรงนี้จะเป็นจุดใช่ไ แต่ที่แล้วข้างหน้าจะเป็นเสียงพญานาคจะเรียกเปิดทรัพย์แล้วก็ที่พระพุทธรูปนั่นก็จะเป็นหลวงปู่วังค่ะอ๋อเก้าสิบขอเพื่อจะขอพรอันนี้คืออันนี้ต่อคิวก่อนเนาะต่อคิวเขาเนี่ยโอเค อันนี้เราไหว้องค์พญานาคตรง ตรงถ้ำของหลวงปู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะ ที่ขออะไรก็ได้ นะครับ ตอนนี้เราจะไปดู เสียงพญานาคเสียงที่หนึ่งนะครับ ที่เจอ เจอเสียงแรกๆนะครับผมโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็อันนี้คือเราลงแล้วเนาะ ครับเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปอันนี้กันต่อไป นั่งเรือไปที่วัดดอนโพตรงบึงโขงหลงนะฮะอันนี้เสร็จแล้วขึ้นเขาวันนี้ โอเค เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันนะครับ นี่นะฮะผมถึงท่าเรือบ้านแม่ติ๋มแล้วนะฮะที่เรากำลังจะนั่งเรือไปที่ วัดดอนโพนะฮะที่อยู่ในบึงคงหลงข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนนะ ผมอยากจะนั่งเรือไปอะครับอ๋อได้ครับมาคนเดียวหรอมาคนเดียวครับ ครับนี่ครับขอบคุณครับ อันนี้เอ่อต้องต้องทำยังไงบ้างอะครับอ๋อได้ครับนี่ซื้อตั๋ว50บาทครับ อันนี้ผมซื้อตั๋วได้ไหมครับ ตั๋วเท่าไหร่ครับผม ตั๋วห้าสิบบาทไปจับได้ครับอีกคนคะคนเดียวครับผมลงชื่อคนหนึ่งค่ะมาคนเดียวเลย ใช่ครับ ตัวค่ะขมาอบคุถึณงบ้านไหมครับเออผมต้องทำยังไงบ้างครับเอาแบบไหนก็ได้ที่มีค้าสะดวกหรือจะเอาเปิดชาร์จเป็นคู่ก็ได้ห้างก็ อ๋อมีแลต่เค็มไหมคตะรับกร้าลหนึ่งร้อยอ๋อจะหาตะกร้าแล้วแบบนี้ก็ได้แล้วก็เก้าไม่แดง อันนี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยค่ะอ๋อ เออผมเอาเอาแบบไหนดีเอาตะกร้าก็ได้ครับตะก้าไหนอันเออเอาอันไหนก็ได้ครับผม ขอบคุณมากครับ หนึ่งร้อยบาทเนาะหนึ่งร้อยได้ อันนี้ไปเหมือนกันเหรอครับ อ๋อ อันนี้ไปถ้ำนาคามาไหมอ่ะ หรือว่าไปแค่ตรงนี้ อ๋อ ครับ อยู่เป็นคนแถวนี้เลยเปล่าครับ เป็นคนอำเภอเซกาครับ อ๋อ ครับผมนั่งข้างหน้าได้ใช่ไหม ขอโทษนะครับ ได้ครับ ขอบคุณมากครับ โอเคครับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับไปขึ้นถ้ำนาคามานะครับ แล้วก็ไปวัดดอนโพนะครับไปกราบขอขมาองค์ปู่อือลือนะครับผมตรงนี้นะเป็นสถานที่ขึ้นเรือนะครับบ้านแม่ติ๋มนะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะนั่งเรือไปที่ วัดดอนโพนะครับสามารถมาที่นี่ได้นะครับ อยู่ห่างไม่ไกลจากที่ถ้ำนาคาเนี่ยแค่ 21 นาทีเองนะฮะประมาณระยะทางเนี่ยประมาณอยู่ที่ 15 กิโลนะครับจากที่นั่นมาถึงที่นี่นะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกลับที่พักแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะฮะที่อยากจะนั่งเรือไปเกาะดอนโพก็ติดต่อที่ ท่าเรือบ้านไม่ติ่มได้นะฮะตรงนี้นะครับผม พี่ครับที่นี่มีเบอร์ไหมครับ ผมมีค่ะครับ เบอร์อะไรเอาเบอร์แม่ติ๋มเลยค่ะได้ศูนย์เก้าศูนย์สเก้าสามหกสามโอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมโปรโมทให้นะครับ โอเคครับ ขอบคุณมากนะครับผมกลับแล้วครับ ขอบคุณมากมากโอ้บ๊ายบาย น่ารักเชียวกำลังดูดนิ้วเลย ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวยังไง มีโอกาสเดี๋ยวผมมาอีกครับ ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับผม แวะกันมาได้นะฮะ เมื่อกี้ก็เป็นแม่ติ่มนะละผมไปแล้วนะครับ บ๊ายบาย